วายโคสเตอร์ของชางสล็อตพีจีกันนั่นเองนะครับนะเมื่อกี้นึกชื่อเกมไม่ออกมาเกมนี้ไม่ต้องพูดพรามนำเพลงอะไรเยอะๆอยู่ละนี่ไงมาถึงก็สเกตเตอร์5ตัวไปเลยก็ผม 12สปินจุกๆนะมาดูว่าเป็น2สปินยังไงนะครับ แต่ดีแต่ดีหรือเปล่า เกมนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะๆนะผมเล่นทีไรก็แตกตลอดนะครับบอกเลย เกมเด็ดเกมเด็ดและที่สำคัญก็คือ ภาพ แม่งสวยจัด ผมโคตรชอบภาพเกมนี้แม่งแบบว่าสีสันแม่งเยอะดี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 กำไรเน้นๆแล้วผมตายไป 200กว่าบาทแล้วซื้อไป 150 เท่านั้นบอกแล้วเกมนี่ยของจริงเหมาะแล้วนี่เคด้วยเต็มกราไปเช็ดเคโอ้โห โอ้โหเคด้วยมาเต็มกราเลยดอกเมื่อกี้บิ๊กวินเมกาวินแน่ๆนะ ดอกนี้นะเมกเวินไป 263 บาทอะเอาดิ เช็ดเคมาดีจะจัดเบ็ด2 นะเฮ้ยทำมันเล่นไป 10 เต็มกราแล้วยังไงกันต่อล่ะตัวคุณไปคูณ11แล้วเนี่ยเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องไว้เข้าหน่อยไว้ เือสองสมินสุดท้ายผมว่ายังไงดีวายการันตีการแตกสันด้วยเช็ดเคมไม่ใช่วายธรรมดาแต่มันเป็นวายการันตีการแตกมารัวรัวหมับควายรัวรัวไปเลยนะครับ แล้วแก้วน้ำมาต่อจังหวะนี้ตัวแพงตัวแพงเช็ดเคเพิ่งเริ่มเลย ยังไม่ทันอะไรเลยไม่กลับเป็นบีซีร้อยเจ็ดสิบบาทเมื่อน เอาเรื่องกระเบื้องร้าวจัดๆครับผม แล้วดูหมดไปแล้วนะหมดก๊อกไปแล้วนะแต่ว่าบอกเลยว่าเบ็ดสองแตกไป 946 เช็ดขี้ซื้อไป150แต่946 อ่ะ โอ้โหกำไรเน้นๆเลยนะครับ ผมนะเอาเรื่องกับเบื้องราวเปิดมาได้ดีจัดๆครับผมมา ถือว่าสวยงามถือว่าสวยงามไปเลยขอยักขยับไปเบ็ดห้างกันต่อเลยแล้วกันลุยล้างกราฟกันนิดนึง30 สปินยาวๆมาเพื่อจะได้เข้าฟรีแบบฟรีๆนะแต่ถือว่าเปิดมาได้โคตรดีโคตรเด็ดเลยนะครับผมเอาเรื่อง แก้วน้ำมาจังหวะนี้ว่ายยังไงล่ะครับ แล้ววายไหลช่องสองนี้ก็แจ่มแมวดีอ่ะโอ้โหสกิเตอร์สามตัวเมื่อกี้เสียดายอีกตัวเดียวเองอะอยากเข้าฟรีแบบฟรีแบบขี้เกียจซื้อเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสี่ยง แล้ววายช่องสองมันไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆนะ ถึงจะไหลไม่เยอะแต่ก็ยังไหลอยู่ เรื่องยาวไปผมยาวไปวายช่องสามมาจังหวะนี้ว่าไงอ่ะโหไหลนิดเดียวเองว่ะ เอาหน่อยเวลเอาหน่อยเวสเกตเตอร์สองตัวแล้วเนี่ยโอ้ยสเกตเตอร์เข้าเยอะๆ หน่อยก็ได้นะเพื่อน โอ้ยดูว่าการันตีการแตกเข้าโคสวยดอกนี้ไหลยาวๆ แน่นอน ดอกใหญ่ดอกแพงต้องมา อะไรหรือเปล่าเต็มปราเต็มปราบรัวๆ ไปนี่ครับเช็ดเคก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วบิ๊กวินไปอีกแล้วผมบิ๊กวินมารัวจริงๆ วันนี้ไม่กบวินเป็น188บาทนะนี่นอกฟรีนะครับเนี่ยอันนี้นอกฟรีนะเว้ยเอาเรื่องว่ะพันแตกแล้วอะ โอ้โห ทุนร้อยหาสิบแตกเป็นพันแล้วนะ จังหวะนี้นะ ไป ขอยัดลุย กันต่อไปที่เบสสิบเลยกันเนาะ มาสามสิบสปินเหมือนเคยครับผม ลองดู ลองดู หวายช่องสองใหม่แล้ว หวายช่องสองร่างยาว อย่างนี้ก็สวยงามแจ่มแมวดิครับได้ดูเคด้วยไหลมาอีกแล้วดู เอาเรื่องเอาเบื้องราวบิ๊กวินมารัวๆจริงว่ะ วันนี้บิ๊กวินรัวๆไปเลยเว้ยสองร้อยสี่สิบบาทอีก ดอก นึง นะ เออ มันต้องอย่างนี้ดูวะค่อยคุยกันได้หน่อยค่อยคุยกันได้หน่อยดูไอเคดูไอยังไงกันต่อ ขอตัวแพงๆหน่อยเพื่อน ไหลรัวๆเลยก็ได้ดี สเก็ตเตอร์ยิ่งดีเลยขี้เกียจซื้ออ่ะ อยากลองดูว่านอกฟรีมันจะเข้าฟรียังไงนะมึงก็ไปอยู่ไกลเกินไปอยู่สักข้างหลังเลยมันจะแตกให้ไหมเนี่ย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยรู้สึกจะเริ่มเงียบแล้วเนี่ยสามสิบสปินเบ็ดสิบเบ็ดสิบยังไม่เท่าไหร่เหมือนกัน ขออนุญาตไปลองดูแล้วกันเบ็ดเจ็ดสิบเนี่ยมาได้โปรดผมด้วยไงเลขเจ็ดอะเลขเจ็ดเฉยๆนะไม่ใช่เจ็ดสิบนะ เออมาแล้วดูวายมันไปอยู่ข้างหลังอีกแล้วมึงไหลมาข้างหน้าหน่อยดิเพื่อนโอ้โหสิบเต็มกราฟอยู่ดอกนี้สิบเต็มกราฟอยู่ดอกนี้เช็ดเคเบ็ดเจ็ดสิบแม่งมาเฉยไม่เก่าวินโอ้โหสองพันสองเพื่อนเอาเรื่องจัดๆครับผม มาเฉยมาแบบงงๆนะเมื่อกี้นะเอออะไรวะนะ ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจจะตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ป่าหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับจัดไปเมื่อนเนี่ยเหมาะเลยกำลังแตกดีเลยเนี่ย เกมเนี้ยคือแบบสุดๆแล้วสำหรับผมนะก็ได้สามตัวเสียดายแบบมันเป็นเกมที่ค่อนข้างแตกง่าย แล้วก็แตกมันจัดนะภาพก็สวยนะ ผมแนะนำจริง ลองดูเมื่อลองดูวายโคสเตอร์เดเต็มตาไปดอกนี้ตัวเบ็ดเจ็ดสิบก็ไหลไวเหมือนกันนะนี่แตกเยอะแต่ก็ไหลไวเหมือนกันซื้อฟรีห้าพันเลยวะไม่ไหววะ เบ็ดห้าสิบซื้อฟรีเท่าไหร่วะสามพันเจ็ดเจ็ดคีเบ็ดห้าสิบซื้อฟรีสามพันเจ็ดไม่ไหวยังไม่ไหวนะเพื่อนทุนเรายังสองพันอยู่เลยลงไปสองลงไปพันกว่าอะไรเจ็ดเคเอ้ยลงไว้จัดขอเข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อได้ไหม ถ้าได้เข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อน้ำมือหูตัวแพงแตกไง แล้วตัวแพงมันไหลไงเจ็ดโคกเอาวะเอาวะเอาวะมันมาเว้ยมันมาเว้ยเจ็ดร้อยกว่าบาทไป โหไหลชิวๆแต่เจ็ดร้อยได้ไงวะเนี่ย หนชิวๆเจ็ดร้อยได้ไงเอาเรื่องครับผมฮึบฮึบ โอ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มได้กลิ่นเกลือละเบ็ดยี่ซื้อฟรีไหมเบ็ดยี่ซื้อฟรีไปแล้วกันพันห้าปะผมไม่ไหวละนอกฟรีรู้สึกเหมือนจะโอ้โห สเก็ตเตอร์ว่ะ สเก็ตเตอร์ห้าตัวจุกๆนะ แต่ว่าวายมึงเข้ามาทำไมวะเนะมึงจะรีบเข้าทำไมวายเพื่อนค่อยเข้าก็ได้มา เบ็ดจีซื้อฟรีขอจำแจมก็พอพันห้าเด้อกูซื้อไปพันห้าเด้อเอาดีให้หน่อย โอเคด่วนเ้าสวยผมใส่เกาะว่าไงฮอตดอกฮอตดอก ผมเห็นฮอตดอกโยฮอตดอกไหลมาฮอตดอกค่อยๆไหลมา โอ้ ไม่ปลาวะหวายช่องสามเฮ้ยฟินิฟีหรือเปล่าฟินิฟีไหมฟินิฟีจัดมาจัดมาจัดมาไม่เข้าเสียดายจัดเลย อ้โหเสียดายจัดเลยเมื่อกี้ ถ้าฟีนฟีเข้าน้ำมือรู้เรื่องแน่ๆ แล้วดูวายไหลไปช่อง 2 วายไหลช่อง2นี่ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วแล้วดูวายลากยาวมาอย่างนี้ก็แหลมแจมแมวไปดิครับเคด้วยเคด้วยครึ่งกราบแล้วไหลต่ออย่างนี้ก็แหลมแจมไปดีครับบิ๊กวินไปอีกหนึ่งก้อนนะ จังหวะนี้นะเมกะวินไป 1440 บาทเช็ดเคเบ็ดยี่เอาเรื่องเนี่ยกำไรแล้วที่เหลือนี่คือกำไรแล้วนะที่เหลือที่แตะนี่ก็คือกำไรเน้นๆบอกเลย จัดมา5สปินสุดท้าย สวย ไหลไปเพื่อนไหลไป ขอดอกใหญ่ดอกโตหน่อยขอดอกใหญ่ดอกโตอีกสิสวยไปไงต่อไหลไหลไหมขอไหลไหลหน่อยดิเพื่อนเคด้วยว่ะเคด้วยมาว่ะหมับควายไปเดี๋ยวแค่สองสปินเท่านั้นนะเพื่อนจังหวะนี้นะสองสปินสุดท้ายเออตัวแพงอยู่จังหวะนี้ยังไงต่อสปินสุดท้ายแล้วขอยนิดนึงมาขอยนิดนึงมากำลังมาดีแล้วเนี่ยขอยนิดนึงโอ้โห หมดก๊อกว่ะเอ้ยยังได้อยู่นี่ว่ะยังได้อยู่นี่ว่ะยังได้อยู่นี่ว่า 7K หนึ่งก็หมดก๊อกไปแล้วเอาเรื่องส่งท้ายกันอีกสักหน่อยนะเมื่อกี้300กว่าบาท เอาเรื่องกระเบื้องราวครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย2,789ว่ะ โอ้โหหมดจัดเลยซื้อไปพันห้ากำไรพันกว่ากว่าเลยนะเมื่อกี้นะหล้างกราฟกันนิดนึงก่อนแล้วกันยี่ขอล้างกราฟกันนิดนึง แล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อ อ้าวกูล้างกราฟเล่นๆ กูล้างกราฟเล่นๆ สปินมาเฉยเลย โอ้โห อย่างนี้ก็แหลมแจมดีครับเบ็ดยี่เข้าฟรีแบบฟรีๆ นะ แหลมแจมบ้าวไปเลย จัดมาขอแจมแจมเพื่อน สักห้าพันกำลังดี ให้ทุนได้สักห้าพันกำลังดีวายช่องสองนี้ก็สวยดีวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว 7K เอาเรื่อง ก็มาดิครับ ก็มาดิครับ ยังไงกันต่อไอเจมาว่าไอเจและเคด้วยโอ้โหเคด้วยไม่ไหลเลยขอไหลไหลยาวๆเพื่อนขอไหลไหลยาวๆจัดมาให้หน่อยมุส่าได้เข้าฟรีฟรีทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกเลยวะเออแตกให้หน่อยได้เข้ากันเลยก็แตกให้หน่อยเจเต็มกราฟไปครับผมเอาเรื่องผมว่ามันกำลังค่อยๆมาเว้ยมันก็ค่อยเก็บตัวคูณอยู่ตอนนี้เชื่อผมว่าสามสปินสุดท้ายนะสองแล้ว แปลกๆละสับเป็นสุดท้ายแล้วโอ้โห หมดกอกไวเกินคุณดูว่าจะเก็บสปิน โอ้โหแต่แตกเล็กสวยนี่ห้้ารอยห้าสิบห้าบาทเออก็ถือว่าโอเคครับผมฟรีไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆหรอกเนาะมา ขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน ส่งท้ายให้กันหน่อย แถมให้หน่อยนะ ผมแถมให้นะ นี้ลองดูพันห้าจะแตกให้เราเท่าไหร่รอดูกันนะผมมาขอดีๆเพื่อนขอดีๆเพื่อนเคด้วยสวยงาม ยังไงกันต่อ คือวันนี้คือยังไงก็กำไรนะ ทุนร้อยหาสิบแต่ไปสองพันกว่าแล้วเนี่ยเออนี่ไงแล้วที่เหลือนี่คือกำไรเน้นๆเหมือนกัน ไม่ว่าพันห้านี้จะแตกเยอะหรือแตกน้อยก็ยังไงก็กำไรเยอะอยู่ดีนะวันนี้นะครับเออเลดูวายลดูวายเข้าเจเจสวยเจไหลไายังไงกันต่อ ขอไหลไหลหน่อยดิเพื่อนเอาหน่อยวายมาเนี่ยวายมานี่วายมานะนี่ เอาเรื่องอยู่เจ็ดพี่พันสองนอกเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้รู้เรื่องกันเลย เข้าแบบงงๆว่ะแม่งเข้าแบบงงๆแต่ก็บิ๊กวินกันเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอยู่ๆมันจะเข้ามันก็เข้าผมก็งงนะเมื่อนะโอ้โหน่าจะน่าจะไม่กล่าววินหรอกเอาเรื่องเลยปลไอยจะเข้าไอ้บทจะเข้าก็เข้าเฉยไอ้บทจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าอะไรของมันก็ไม่รู้นะผมก็งงเหมือนกันนะครับผมซูเปอร์ไม่กล่าวินเป็น1,740บาทเอาดี โอ้โห สุดจัดว่ะ สุดจัดประหลาดบอกจริงวันนี้ว้ช่องสองว้ช่องสองแตงให้เราอีกหน่อยนึงได้ไหมสองสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยมินสุดท้ายแล้วเนี่ย เออ นิดนึงก็เอาหมดนะจังหวะนี้โอเคหมดเกาะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม แตกไปทั้งหมด 2,209 บาทนะซื้อไปพันห้าหูก็ยังกำไรอยู่ดีนะครับนะโอเควันนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเมื่อถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจตามมาเล่นนะ ตามผมมาในคอมเมนต์ที่ผมหมดเอาได้เลยนะครับผมสมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเมื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ